แล้วก็เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เว็บไซต์ที่ที่อาจารย์เนี่ย ไปเจอมา แล้วก็เขามีการใส่สัญญาอนุญาตเนี่ยกำหนดไว้นะคะ อย่างเช่นของเว็บไซต์ True ปลูกปัญญานะคะเขาจะใส่อะไรบ้างขอขยายแป๊บนึงนะคะ ของ True ปลูกปัญญานะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ของ Creative Commons คือ BY NCND เมื่อกี้เรียนไปแล้วเนาะ BY คืออะไรคะ ทำซ้ำแต่แต่ว่ามันมี ND ไง ห้ามดัดแปลงถูกไหม ND เนี่ย ตัวเนี้ย ห้ามดัดแปลงนะคะ ทำซ้ำเผยแพร่โดยระบุแหล่งที่มา ส่วน NC คือ ห้าม ใช้เพื่อการค้าถูกไหมคะ อ่ะ อันนี้จะเป็นในลักษณะของเว็บไซต์ที่ เขาเอาที่ไปเจอมานะคะ ที่เขาเอาใช้สัญลักษณ์เนี้ยจริงแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยเนอะถ้าเกิดอยู่ดีเราเอาชิ้นงานหรือเอาผลงานของเขาเนี่ย มาดึงมาทำมาดัดแปลงเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายเขาฟ้องนี่เราก็ ไม่รู้ติดคุกหรือเปล่าอยู่ที่เงื่อนไขของกฎหมายด้วยนะคะอ่ะอาจจะต้องเสียเงินค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอาจารย์ไปเจอมาอันนี้เขาไม่ได้ อันนี้เขาไม่ได้ใส่ในรูปของสัญลักษณ์แต่เขาใส่ในรูปของตัวอักษรนะคะ อันนี้ก็คือเว็บไซต์ไทยทีวี48 ch com นะคะก็คือเป็นช่อง ไม่รู้เรียกเคเบิลหรือเปล่านะคะ ก็คืออันนี้ค่ะ ช่วงล่างของเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีหมวดของ copyright notice นะคะ แจ้งให้ทราบ copyright คือลิขสิทธิ์ ก็คือแจ้งให้ทราบในเรื่องของลิขสิทธิ์ คือเขาบอกว่า บทความต่างๆ ในเว็บไซต์ นะคะ อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้า ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons แล้วเขาก็ใส่ตัวอักษร BYNC นะคะ อันนี้เข้าใจไหมแต่จริงเขามีภาษาไทยกำกับแล้วเนาะเขามีตัวอักษรเขียนกำกับไว้แล้วว่า BYNC คืออะไรก็คือ เผยแพร่ได้แต่ NC ค่ะ ห้ามใช้เพื่อการค้าเผยแพร่แล้วก็อ้างอิงเขาด้วยนะ แล้วก็ห้ามใช้เพื่อการค้านะคะ อันนี้คือตัวอย่างของการใช้สัญลักษณ์ Creative Commons ที่มีการเอาไปใช้จริง เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เวลาเราไปหางานหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ เราเห็นสัญลักษณ์เนี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้หรือไม่ได้ ูกไหมคะเราใช้งานได้ในลักษณะไหนนะคะ หรืออีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดเราเทำงานขึ้นมาสักหนึ่งชิ้น สร้างสรรค์ผลงานมาสักหนึ่งชิ้น แล้วก็ต้องมีเจตนาลมว่าเราอยากที่จะให้ผลงานของเราเนี่ยถูกเอาไปใช้ในรูปแบบใด เราก็สามารถใส่สัญลักษณ์ Creative Commons ลงไปใน งานของเราได้ด้วยนะคะ อ่ะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการบ้านเขาเรียกว่าแบบทดสอบนิดหน่อยให้เราเข้าไปทำนะคะ เดี๋ยวลองทำดูนะคะ แล้วก็ลองดูซิว่าเราเข้าใจความหมายของเงื่อนไขที่จริงมันมีแค่ 4 ตัวเนอะ มันไม่ยากหรอกนะคะ แต่ว่ามันอาจต้องใช้การฝึกให้ชินนิดนึงว่าอันนี้คืออะไร สัญลักษณ์นี้คืออะไรนะคะ แต่จริงจำง่ายไม่ยากนะคะ